จบด้วยคำถามที่ที่ผมมีคนถามมาเยอะแล้วกันตั้งแต่เริ่มเริ่มทำ co-working space มา หลายๆท่านน่าจะถามมาบอกว่าเฮ้ยผมมีมี space ว่างมีที่ว่างจะทำอะไรดีทำเป็น co-working space ดีไหมอันนี้ถามบ่อยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับ จริงๆแล้วคำตอบมันก็คือว่า คุณก็คิดว่าโลเคชันคุณใช่ไหม คุณมีทาร์เก็ตที่คุณอยากจะทำหรือเปล่า ออฟเฟอร์ให้ใคร ถ้าตอบแล้วก็สไตล์ที่อยากจะทำข้างในเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่ามีตอบแพันทั้งหมด หรือว่า consider ทุกจุดที่เมื่อกี้ผมอธิบายมา แล้วก็เข้าใจว่าธุรกิจ co-working space เกิดมาได้ยังไง แล้ว value ที่ลูกค้าเขาจะได้รับจาก space นี้คืออะไร ถ้าเข้าใจตรงนั้นหมด แล้วก็คิดมั่นใจว่าทำแล้วน่าจะมีตรงนี้ก็น่าจะเป็นของที่แต่ละคน ตอบโจทย์ได้ได้ได้ดีกว่า ของผมเองนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า โลเคชันแต่ละที่เป็นยังไงต้องการทำคอนเซปต์แบบไหน จะทาร์เก็ตใครพวกนี้นี่คือเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ที่ ที่ตอบไม่ได้ ถ้าเกิดไม่เห็นหรือไม่ได้ลงไปทำจริงๆนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะมีหลาย ๆ เจ้าเหมือนกันมาติดต่อร้อนชัดอยากจะให้ไปไปช่วยทำ feasibility study หรือไปทำ franchise หรือ management model ไป manage ที่ให้เขาหน่อยได้ไหม อันนี้ก็มี แต่ก็ถ้าเกิดว่าจะสนใจเป็นแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ทีหลังนะครับ แล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่ process ที่ที่ถามคำถามปุ๊บแล้วให้ตอบได้เลยไม่ใช่มันมันต้องต้องทำเยอะครับในระดับหนึ่งเลย แล้วก็อีกคำถามนึงคือใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะคืนทุนในการทำ co-working space อันนี้อาจจะต้องเป็นคำถามที่ตอบยาก เพราะว่าแต่ละแต่ละ space ไม่เหมือนกันไซส์ก็ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นบางที่ทำแค่เอาที่ 200 ตารางเมตรมาทำเป็น co-working space บางที่อย่างของ Launchpad เองเราเกือบเกือบ 900ตารางเมตร ครับ cost of interior กลุ่มที่เข้ามาใช้อะไรเงี้ยก็ต่างกันหมดแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ให้ตีจริง ๆ ผมคิดว่าน่าจะพยายามดูให้ให้ให้ฟีสภายใน 3 ถึง ไม่เกิน3-6ปีนะครับ คุณจะคืนทุนหมดแล้ววันนี้ในโมเดลทำออกมานะนานจริง ๆ คือคือ8ปี ถ้าเกินเกินนั้นคืออันนี้ก็ถ้าเกินนั้นคือทำเอามันละเราต้องลองลองดูว่า ว่าแบบไหนจริง ๆ ที่เราอยากอยากจะทำแล้วก็ ตอบโจทย์กับตัวเองยังไงนะครับเราก็ค่อยกลับไปตอบรีเทิร์นได้ถ้าเกิดว่าผมต้องเลือกอันนึง ว่าว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของอในการทำปัจจัยที่สำคัญที่สุดของของ การทำ co-working space จริงๆน่าจะเป็นผมผมคิดว่าเป็นถ้าสำหรับผมเองผมคิดว่าเป็นโลเคชันนะครับถ้าเกิดว่าให้ให้เลือกแล้วก็การ ิดดูว่าโลเคชันนี้เรา analyze ดีพอหรือยังไม่จำเป็นต้องเป็นโลเคชันที่แพงหรือสวยหรูอะไรมาก แต่มันต้องเป็นโลเคชันที่ที่ถูกต้อง อย่างเช่นถ้าเกิดเราทำ space ที่ตอบโจทย์กลุ่มโปรแกรมเมอร์มาก ๆ แต่ว่าเขามันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดินทางจากบ้านเขา แล้วมีโปรแกรมเมอร์ที่เป็นทาร์เก็ตของเราประมาณ 300 คนแต่เราไปเซอร์เวย์แล้ว 300 คนนี้ยังไงอยากมาใช้ที่เราแน่นอน เปิดยังไงเขาก็มา แต่พอเขารู้ว่าว่าเราเปิด 1 ชั่วโมงจากบ้านเขาหรือ 2 ชั่วโมงจากบ้านเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากมาแหละ ไม่มีอันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆสำหรับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้เลือกอย่างหนึ่งก็คงคงจะต้องเป็นเป็นตัวโลเคชันแล้วก็ co-working space เป็นเทรนหรือว่าเป็นเป็นแค่เทรนที่มาแล้วแล้วผ่านไปหรือว่าเป็นเทรนที่เป็นเป็นเทรนที่ที่มาแล้วมันจะอยู่ต่อผมคิดจริงๆแล้วจริง ๆแล้วถ้าถามผมเองผมคิดว่าเป็นเทรนที่จะอยู่ต่อเพราะว่าแต่อาจจะมีมีการเปลี่ยนแปลงในในเชิงของวิธีการ operate co-working space ไปมากขึ้น เพราะว่าในการที่ผมคิดว่ามันจะอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าเทรนของ มดูเทรนด์ของดีแมนของคนที่จะมาใช้ ต่อเรื่อยๆเนี่ยคือคือกลุ่มที่จะเข้ามาใช้ก็คือเป็นกลุ่มที่ new to workforce new to workforce ต่อไปคือกลุ่มอะไรคือกลุ่มแน่นอนเป็น Gen Y ช่วงนี้แล้วก็ต่อไปเป็น millennial ซึ่ง millennial ถามเขาว่าเขาอยากจะทำงานในออฟฟิศที่เป็นในแบงค์ไหม หรือเป็นใน cubicle หรือที่มีมี partition ไหมองคิดว่าไม่คบยังไงโชว์สถานที่ทำงานที่เป็น flexible แล้วก็ ดิจิตอลมากกว่าไอแบบที่เขาเขาเคยทำมาในในแบงก์หรือในไอที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็งานเอกสารทุกอย่างต้องพิมพ์ต้องเซ็นอะไรทั้งหมดเนี่ยคือผมคิดว่ายังไงเป็นเจนใหม่ยังไงเขาก็ต้องเลือกเลือกวิธีการทำงานแบบใหม่ๆอยู่แล้ว ไม่ไม่ใช่มันมันเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้เพราะเพราะฉะนั้นยังไงออฟฟิศซีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนภายในออกมาจากในองค์กรเอง หรือจะเปลี่ยนมาจากนอกอินดัสทรีแล้วเข้ามา ตรงนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะพวกอาจจะต้องรอรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆนะครับแต่แต่ยังไงผมคิดว่า co-working space เป็นมัน represent การเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกเข้าไปข้างในอ office industry แล้วก็ยังไงเทรนด์มันมาฝั่งนี้แบบยังไงก็น่ามันมันน่าจะมนมันต้อง play part ในใน change นอย่างไรอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับ แล้วในเมืองไทยเนี่ยตลาดในเมืองไทยเป็นยังไง เพราะช่วงนี้ co-working space เปิดใหม่เยอะมาก แล้วก็อนาคตของ co-working เป็นยังไง co-working space ที่เปิดใหม่ๆ ในประเทศเนี่ยคืออผมคิดว่าน่าจะยังมียังมียังมี room อีกนะครับอีกเยอะ เพราะว่าประเทศไทยยัง develop ไม่หมดเทรนด์น่าจะเริ่มออกไป นอกกรุงเทพมากขึ้น กรุงเทพเองก็ยัง มีตั้งหลายอาเวที่ยังไม่ยังยังขาดสถานที่ทำงานจริงๆจังๆตอนนี้ทุกคนอาจจะชินกับการทำงานในคาเฟ่มากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ามีมีโซลูชันที่ที่ตอบโจทย์การทำงานแบบคาเฟ่แล้วก็ตอบโจทย์ในการทำงานให้ให้ดูว่าเป็นสถานที่ทำงานจริงจังได้ และถูกยอมรับในตลาด และสามารถใช้ขายงานให้ลูกค้าได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นมันจะเป็นชิฟเป็นช่องว่างอีกอันหนึ่งที่ที่คนในการทำงานในคาเฟ่จะจำเข้าไปไป ถ้ามีสถานที่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาคนคนต้องเลือกอย่างนั้นมากกว่าอยู่แล้ว ก็จะกลับมาที่ pricing แล้วก็ culture แล้วก็ community แล้วว่าเราจะ build ยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าทำมันมันยังมี space เหลือแน่ ๆ ในการในการทำตรงนี้นะครับในเมืองไทย ฟิวเจอร์ของของโคเวิร์กิ่งไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองหรือในออฟฟิศหรือในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้น่าจะคิดว่ายังไงมันมันมันจะ evolve ไปเรื่อยๆครับน่าจะกลายมาเป็น private room มากขึ้นจริงๆ แล้ว co-working ที่เป็นบ้านแล้ว co-working ที่เป็นออฟฟิศหรือเป็น service office เนี่ยผมคิดว่ายังไงมันจะกลับเข้ามาตรงกลางมากขึ้น เราจะเห็น co-working space ที่เป็น service office ที่ ที่มี area ส่วนกลางที่ casual สำหรับลูกสำหรับให้ลูกค้าออกมาพบปะเจอกัน แต่มีห้องทำงานอยู่มากขึ้นแน่ๆแล้วก็น่าจะเห็นออฟฟิศที่เป็นออกแนวคาเฟ่ แต่ว่าออกจะซีเรียสมากขึ้น แล้วก็เป็นโมเดลที่ที่ที่ชัดเจนขึ้นในการไม่ว่าเป็นการเก็บเงินหรือเป็นการขยายแฟรนไชส์หรืออะไรพวกนี้น่าจะเห็นเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ น่าจะเป็นฟิวเจอร์ของ co-working expanding ทาง franchise management แล้วก็ทางด้านของ private room อย่างนี้ครับก็ก็หมดประมาณเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทำ co-working space ผมก็ขอให้โชคดีนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอยากได้คำถามหรือคำแนะนำหรืออะไรยังไงก็ติดต่อทางผมเข้ามาได้ทางไม่ว่า Facebook อีเมลหรือโทรศัพท์เข้ามาถามที่มอชัดโดยตรงก็ได้ ก็วันนี้ก็ขอลาก่อน ขอบคุณมากนะครับ